ก็มีแต่ฝนโปรยปลาย ในหัวใจก็มีแต่ความเหน็บหนาวท้องฟ้าที่มองไม่เห็นสังดาวคืนน้ำหนาวยิ่งทำให้ใจเราหนาวสั่นอยากอยู่ดูแลจะฝันดีแต่ใจก็รู้ดีคงหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วันแต่ใจของฉันบอก อยากอยู่กับเธอต่อแต่ฉัน ฉันไปเธอก็รู้ทั้งหัวใจ ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้ อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาเมฆฝนบนฟ้าคงรู้ดี คืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอก็เพราะว่าคืนนี้ฉันกลัวฉันจะนอนฝันได้ ถ้าฉันมันกลับไปไม่มีเธอเคียงข้างฉัน นาฬิกาคงไม่บอกคืนละวันโลกของฉันที่ไม่มีเธอคงว่างเปล่า จะฝันดีแต่ใจก็รู้ดีหมดเวลาของฉันอยากจะอยู่กับเธอให้นานนานนานแต่ก็คงต้องลาเพราะใจที่ไว้วัน แต่ใจของฉันบอกอยากอยู่กับเธอแต่แต่ฉัน ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปจะก็รู้ทั้งหัวใจ ฉันอยู่ที่เธอหมดแล้วตอนนี้อยากได้ยินคำว่ารักแทนคำบอกลาไม่ฟังบนฟ้าคงรู้ดี คืนนี้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธออยู่ต่อเลยได้ไหมอย่าปล่อยให้ตัวฉันไปจะก็รู้ทั้ง pretend